หน้ากากเทศกาลนะครับผม เทศกาลแห่งหน้ากากนะสำหรับเกมนี้เกมค่าย PG เป็นเกมไม่ใหม่มากไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่ก็อยากมาเล่นกันให้ชมเพื่อความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินนะคุณผู้ชม น้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตาม เราเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา29 นาทีครับผม เกมนี้นะครับผมสแกตเตอร์3 ตัวตัวคูณมีข้างนอก แล้วก็มีฟีเจอร์มีฟีเจอร์ ซื้อซื้อฟีเจอร์ไม่ได้มีคูณข้างนอกข้างในหน้ากากมี A มี 10 มี 0 มี 9 มี 8 7 6 5 อะไรของกูถุย เออวันนี้เรามากันที่ทุน 400 นะ ผมขอญาตจัดไปที่ 20 เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมไป เออ ไป โอเคครับผมสำหรับเกมนี้นะ โชปุ๊บ ขยับไปทางซ้ายเอาสแกตเตอร์2 ตัวแล้วยังไงต่อ เก็บไว้หรือ โอ้ยไม่เก็บไม่เก็บเก็บไว้เฉพาะว่าจะขยับต่อนะ เผื่อจะได้มีลุ้นนะ แต่มันต้องโชว์นะคุณผู้ชมมาแล้วผมเจไปเออเจเป็นคิวก็ได้ตรงนั้น แล้วไงต่อคูณ3ปึ๊บ โอ้โห หมดแล้วแค่นี้เฮ้ยรายจ่ายแปลกๆนะคุณผู้ชมรายจ่ายแปลกๆต้องดูให้ทันนะขอเป็น 10 หรือคิว เออ ผมมองเริ่มถุมผมมองถุยอะไรล่ะผมเริ่มมองออกแล้วคุณผู้ชม ดอกแรกขอให้โชว์ไว้ก่อน แต่ยังไงก็ดอกนี้ก็ขอเลยแล้วกัน เออเป็นวายยังไงยังมีตัวเชื่อมอยู่นะ มีตัวเขียวโอสแกตเตอร์ลงแล้วครับผม ขอบคุณมากเออไปขยับไปต่อทีนึงโอเค เข้าฟีเจอร์แล้วกันปะจุดพุบุ้งบังเข้าไปเออตัวคูณจะเพิ่มเป็นคูณ2หลังจากหลังจากที่ชนะรางวัลทุกครั้งนะ ไปเริ่มได้เบ็ด20 นะคุณผู้ชมไปเคปุ๊บ ขยับไปขอเป็นคิวหรือเป็น K เป็น 10 ก็ได้นั่นแหละครับ ผมสวย แล้วก็ขอเป็น10เป็น K เป็น Y มาก็ได้นั่นแหละครับผม ขอเป็น J J แล้วก็ K แล้วก็ Q แล้วก็ J แล้วก็ถุยแล้วก็ A มาต่อไป A A เอ้ยเป็นหน้ากากม่วงหน้ากากม่วงได้เพราะอะไรเพราะมันมี Y อยู่เออ แล้วมันก็หมดซะแล้ว ตอนนี้คูณ 12 เออ แต่ในฟรีนะคูณค้างนะคุณผู้ชม เอาสามรอบหมุน ขอบคุณมาก เฮ้ยมาสแกตเตอร์แบบนี้ทำไมไม่ให้รอบหมุนแบบเต็มๆวะเผื่อมันมาตัวเดียวสองตัวอะไรงี้เหรอก็ได้งี้เหรอเออไปหน้ากากม่วงหน้ากากม่วงแล้วขอเป็นหน้ากากม่วงนั่นแหละครับผมสวย แล้วก็เป็นหน้ากากม่วงต่อ เอ้ยรับรางวัลเออข้นโตไปก่อน 470 นะ ตอนนี้คูณ 18กับอีก6รอบหมุน เออขอเป็นคิวเป็น 10 เป็นเจเป็นอะไรก็ได้เออนี่ยแหละ เออ มีวายมารอแล้ว ขอเป็นเหมือนแถวนี้ เออ ไปต่อ ไปต่อ ขอเป็นคิวเป็นหน้ากากกำลังจะขอเลย กำลังจะอ่านลายให้ฟังเลยโถรับรางวัลซูเปอร์เมกะไปสักพันสามนะ เออ ไป แล้วไงต่อยี่สิบเ็ดยี่สิบนะคุณผู้ชม ตอนนี้คูณยี่สิบสี่นะ เออมาได้ฟรีสปินไปหนึ่งตัว ตอนนี้คูณยี่หกแล้วยังไงต่อ เออ สวย ไปต่อ ไปต่อ เออ เป็นเคเป็นเจแล้วไงต่อ ขอเจกับเค โอ้โห ไม่เป็นไรห้ารอบหมุนอีก 30 อีก 30 อะไรล่ะคูณ 30 เออ โอเครับมาอีก2รอบหมุนฟรี แล้วก็ เออหน้ากากสีน้ำเงินเหรอเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกนะคุณผู้ชมไม่ค่อยจะเล่นนะเกมนี้แต่พอเห็นแล้วแบบ เบื่อเบื่อเกมเก่าเราเลยอยากเรามาเล่นเกมเก่า เออพูดอะไรของกูเนี่ย เบื่อเกมที่เคยเล่นเออ ไปต่อไปขอหน้ากากแมวม่วงมาก่อน นั่นแหละครับผมสวย แล้วก็เป็นเอหรือหน้ากากแมวม่วงก็ได้ยังไงก็ขอบคุณมากขอบคุณมากเออรับรางวัลมาอีกหนึ่งพันนะ ตอนนี้คูณสามิบหกหมุนสุดท้ายแล้ว โอ้ยจบจนได้ โอเค ขอบคุณมากว้าวเบ็ดยี่สิบนะ รับรางวัลมาที่สามพันขอญาตใส่เบ็ดสองร้อยนะ สักสิบรอบหมุนฟรีออโต้แล้วก็สิบรอบหมุนฟรีออโต้หาอะไรสิบรอบหมุนอัตโนมัติใส่ออโต้ไปด้วย เออไป สวยเจนะนั่นแหละครับผมเคหรือเจก็ได้เคหรือเจสวย เหมือนเดิมเคหรือเจหรือเอก็ได้นั่นแหละผมเอมาสวย แล้วก็หน้ากากตื้อเออไปสวยวายมาแล้วยังไงต่อ เออสวยแล้วก็โอ้โหตัวนี้คูณเบ็ดแพงนะคูณไปสวย เบ็ดแพงนะคูณห้าแล้ว เบ็ดแพงนะเออ แตกมือแล้วคุณผู้ชมเออแต่ละผมวายมาอีกคูณไปอีกเอ้าเออคูณไปอีกเกาเออคูณไปอีกสองหมื่นคูณไปอีกโอ้ยสแกตเตอร์ปิดปิดขวางขอถุยปิดขางปิดขวางทางกั้นถูแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากเฮ้ยเอาว่า